สวัสดีค่ะ ตอนที่ 30 นะคะ บทนิยามและทฤษฎีบทของปฏิพันธ์ไม่จำกัดเขต วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อศึกษาบทนิยามของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและสมบัติต่างๆ และเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้สูตรการหาปริพันธ์กับฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ จากหัวข้อในเรื่องอนุพันธ์นะคะ เราจะกำหนดฟังก์ชันนะคะ เพื่อทำการหาอนุพันธ์ ในหัวข้อนี้นะคะ จะทำการศึกษาย้อนกลับนะคะ ก็คือการกำหนดอนุพันธ์นะคะ เพื่อหาฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ได้นะคะ เราจะเรียกว่าปฏิยานุพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้นะคะ ถ้ากำหนดให้ dy by dx เท่ากับ fx เราต้องการหา y นะคะ เท่ากับ f ใหญ่ x ที่อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่เทียบ x นะคะ เท่ากับ f(x) นั่นคือจะกล่าวว่าฟังก์ชัน f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง i ถ้าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ x เทียบ x เท่ากับ f(x) บนช่วง i ให้ f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง i พิจารณานะคะ gx เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวไม่เจาะจงทุก x ซึ่งอยู่ในช่วง i เราจะได้ว่านะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะคะเทียบ x นะคะจะเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ x บวก 4 เทียบ x นะคะ จะเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่เทียบ x นะคะ ซึ่งเท่ากับ f(x) เนื่องจากว่า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ดังนั้นนะคะ เราก็เลยได้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะคะเทียบ x นะคะ จะเท่ากับ f(x) ด้วย ดังนั้น gx จึงเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง i ด้วย สรุปได้ดังนี้นะคะ ถ้า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์หนึ่งของ f เราจะได้ปฏิยานุพันธ์ทั่วไปนะคะของ f เขียนได้ในรูปของ f ใหญ่ x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวไม่เจาะจง เรียก f ใหญ่ x บวก c ว่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f เขียนแทนด้วยปริพันธ์นะคะของ f(x) dx ซึ่งเท่ากับ f ใหญ่ x บวก c หรือ อินทิเกรต f(x) dx เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c เนื่องจาก f(x) dx เท่ากับ df ใหญ่ x ดังนั้นนะคะเราจะได้นะคะอินทิเกรต df ใหญ่ x เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c สรุปรูปแบบของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะคะก็คือปริพันธ์ของ f(x) dx เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c ซึ่งเราจะได้มาโดยตรงนะคะเมื่อเทียบกับรูปแบบของอนุพันธ์นะคะก็คือ อนุพันธ์ของ f ใหญ่ x เท่ากับ f(x) ทำให้เราได้สูตรพื้นฐานนะคะที่สำคัญในรูปแบบของอนุพันธ์นะคะที่สมในกับรูปแบบของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตดังนี้ รูปแบบอนุพันธ์นะคะก็คืออนุพันธ์ของ x เทียบ x เท่ากับ1นะคะสมในกับรูปแบบของปริพันธ์นะคะก็คือ integrate dx เท่ากับ x บวก c รูปแบบอนุพันธ์นะคะก็คือ อนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n บวก 1 ส่วน n บวก 1 เทียบ x นะคะ จะเท่ากับ x ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนจริงไม่เท่ากับลบ1สมในกับรูปแบบของปริพันธ์นะคะ ก็คือ integrate x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c เมื่อ n เป็นจำนวนจริงไม่เท่ากับลบ1รูปแบบอนุพันธ์นะคะ ก็คืออนุพันธ์ของ sin x เทียบ x นะคะเท่ากับ cos x สมในกับรูปแบบของปริพันธ์นะคะ ก็คือ integrate cos x dx เท่ากับ sin x บวก c ทำนองเดียวกันนะคะ เราจะได้สูตรพื้นฐานนะคะของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เพิ่มเติมดังนี้นะคะ integrate sin x dx เท่ากับลบ cos x บวก c integrate sec กำลังสอง x dx เท่ากับ tan x บวก c อินทิเกรตโคเซกกำลังสอง x dx เท่ากับลบคอด x บวก c อินทิเกรตเซก x แทน x dx เท่ากับเซก x บวก c อินทิเกรตโคเซก x คอด x dx เท่ากับลบโคเซก x บวก c อินทิเกรต e กำลัง x dx เท่ากับ e กำลัง x บวก c อินทิเกรต a ยกกำลัง x dx เท่ากับ a ยกกำลัง x ส่วนลอน a บวก c เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1อินทิเกรต1ส่วน x dx เท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c อินทิเกรต1ส่วน a ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสอง dx เท่ากับ 1 ส่วน a arc tan x ส่วน a บวก c อินทิเกรต1ส่วน รากที่ 2 ของ a ยกกำลังสองลบ x ยกกำลังสอง dx เท่ากับ arc sin x ส่วน a บวก c อินทิเกรตหนึ่งส่วนรากที่สองของ a ยกกำลังสอง ลบ x ยกกำลังสอง dx เท่ากับ ลบ arc cos x ส่วน a บวก c ต่อไปนะคะ จะพิจารณาสมบัติพื้นฐานนะคะของปฏิพันธ์ไม่จำกัดเขต ทฤษฎีบทให้ f และ g เป็นฟังก์ชันของ x และ k เป็นค่าคงตัวใดๆ เราจะได้นะคะอินทิเกรต k f x dx เท่ากับ k อินทิเกรต f x dx อินทิเกรต f(x) บวก g(x) dx เท่ากับอินทิเกรต f(x) dx บวกด้วยอินทิเกรต g(x) dx อินทิเกรต f(x) ลบ g(x) dx เท่ากับอินทิเกรต f(x) dx ลบอินทิเกรต g(x) dx ต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างหนึ่ง จงหาค่าของอินทิเกรต 2x ยกกำลัง3บวกรากที่สองของ x ลบ 3 ส่วนรากที่สองของ x บวก 1 แล้ว dx จากโจทย์นะคะ เราสามารถเขียนรูปใหม่นะคะ ได้เป็นอินทิเกรต2คูณ x ยกกำลัง 3 บวกรากที่2ของ x ลบ 3 ส่วนรากที่2ของ x บวก 1 แล้ว dx จะเท่ากับอินทิเกรตของ 2 คูณ x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลัง 1ส่วน2ลบ3คูณ x ยกกำลังลบ1ส่วน2บวก1แล้ว dx จากทฤษฎีเมื่อกี้นะคะ อินทิเกรตของผลบวกคือผลบวกของการอินทิเกรตนะคะ เราก็จะได้ปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ2คูณด้วยอินทิเกรต x ยกกำลัง 3 dx บวกอินทิเกรต x ยกกำลัง1ส่วน2 dx ลบ3อินทิเกรต x ยกกำลังลบ1ส่วน2 dx บวกอินทิเกรต dx แต่ละเทอมนะคะ เราจะใช้สูตรในการหาปริพันธ์นะคะ ก็คืออินทิเกรต x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก 1 ส่วน n บวก 1 บวก c นะคะทำให้ได้ค่าปริพันธ์นะคะ มีค่าเท่ากับ 1 ส่วน 2 คูณ x ยกกำลัง 4 บวก 2 ส่วน 3 คูณรากที่ 2 ของ x ยกกำลัง3ลบ 6 คูณรากที่ 2 ของ x บวก x บวก4 ตัวอย่าง 2 นะคะ จงหาค่าของ อินทิเกรต3คูณ 2 ยกกำลัง x ลบ 1 ส่วนรากที่ 2 ของ 4 ลบ x ยกกำลัง2แล้ว dx จากโจทย์ในข้อนี้นะคะ เราทำการหาปริพันธ์นะคะ โดยใช้ทฤษฎีนะคะ คือปริพันธ์ของผลลบคือผลลบของปริพันธ์นะคะ เราก็จะได้ว่า ปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ 3 คูณกับอินทิเกรต 2. ยกกำลัง x dx ลบอินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ4ลบ x ยกกำลัง2แล้ว dx แต่ละเทอมนะคะจะทำการหาค่าปริพันธ์นะคะก็จะใช้สูตรนะคะเป็น เทอมแรกนะคะจะใช้สูตรเป็นอินทิเกรต2ยกกำลัง x dx เท่ากับ2ยกกำลัง x ส่วนลน2บวก4เทอมที่2นะคะจะใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ a ยกกำลังสองลบ x ยกกำลังสอง dx ซึ่งเท่ากับ arc sin x ส่วน a บวก c ทำให้ปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ 3 คูณ 2 ยกกำลัง x ส่วนลอน 2 ลบ arc sin x ส่วน 2 บวก c ตัวอย่าง 3 นะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปตามโค้ง y เท่ากับ fx ที่มีความชันที่จุด x ใด ๆ เป็น 3คูณ x ยกกำลังสอง ลบ 18x บวก 15 ถ้า f ที่1เท่ากับ 9 จงหาสมการของเส้นโค้งจดกำหนดความชันมาให้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดให้ก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x จะเท่ากับ 3 คูณ x ยกกำลังสอง ลบ 18x บวก 15ทำให้ได้ว่า y เท่ากับอินทิเกรต 3 คูณ x ยกกำลังสองลบ 18x บวก 15 แล้ว dx นะคะ เราทำการหาค่าปริพันธ์นะคะ ได้เท่ากับ x ยกกำลังสามลบ 9 คูณ x ยกกำลังสองบวก 15 คูณ x บวก c ทำการหาค่าคงตัว c นะคะ ภายใต้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะคะ เงื่อนไขก็คือ f ที่ 1 เท่ากับ 9 นั่นคือเส้นโค้งนี้จะผ่านจุด 1 9 นะคะ เราจะแทน x เท่ากับ 1 และ y เท่ากับ9นะคะ ใน y เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ 9x ยกกำลัง2บวก 15x บวก c นะคะ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 9 เท่ากับ 1 ยกกำลัง 3 ลบ 9 คูณ 1 ยกกำลัง2บวก 15 คูณ 1 บวก c นะคะ แล้วก็ทำการหาค่า c นะคะ ออกมานะคะ ได้ c เท่ากับ2นะคะ เราจะนำ c นะคะ ลงไปแทนค่าลงในสมการนะคะของเส้นโค้งนะคะ เราก็จะได้สมการเส้นโค้งก็คือ y เท่ากับ x ยกกำลัง 3 ลบ 9 คูณ x ยกกำลัง 2 บวก 15 คูณ x บวก 2 ตัวอย่าง 4 นะคะ รถยนต์คันหนึ่ง วิ่งด้วยความเร่งเป็น a เท่ากับ e ยกกำลัง t บวกไซน์ t ลบ2กิโลเมตร ต่อนาทียกกำลัง2ถ้าความเร็วเมื่อเวลาที่ t เท่ากับ0เป็น 3 กิโลเมตร ต่อนาที และระยะทางเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0เป็น 2 กิโลเมตร จงหาระยะทางเมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที วิธีทำนะคะจะกำหนดตัวแปรก่อนนะคะก็คือกำหนดให้ y เท่ากับ ft แทนฟังก์ชันของระยะทางเมื่อเวลา t ใด ๆ v เท่ากับอนุพันธ์ของ f เทียบกับ t แทนฟังก์ชันของความเร็วเมื่อเวลา t ใดๆ a เท่ากับอนุพันธ์ดับสองของ f เทียบกับ t แทนฟังก์ชันของความเร่งเมื่อเวลา t ใดๆ จากสิ่งที่กำหนดให้นะคะก็คือ at เท่ากับอนุพันธ์ดับสองของ f เทียบกับ t นะคะเท่ากับ e ยกกำลัง t บวก sin t ลบ2นะคะจะทำการหาความเร็วนะคะก็คือการหาปริพันธ์ของความเร่งนะคะเทียบกับตัวแปร t นะคะทำให้ได้ว่าความเร็วที่เวลา t ใด ๆ ก็คือ vt เท่ากับอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f เทียบกับ t เท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลัง t บวก sin t ลบ2แล้ว dt นะคะ ซึ่งค่าของผลิตภัณฑ์นี้มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ cos t ลบ 2t บวก c ทำการหาค่าคงตัวนะคะ ภายใต้เงื่อนไขของความเร็วที่กำหนดให้นะคะที่ t เท่ากับ 0 มีความเร็วเป็น 3 กิโลเมตรต่อนาที เพราะว่า v 0เท่ากับ3นะคะเราจะแทน t เท่ากับ 0 และ v เท่ากับ 3 ลงในฟังก์ชันความเร็วนะคะ เราก็จะได้ 3 เท่ากับ e กำลังศูนย์ลบ cos ์ลบ2คูณ0บวก c นะคะ แก้สมการออกมานะคะ จะได้ค่า c นะคะ เท่ากับ 3นำ c เท่ากับ3นะคะไปแทนลงในฟังก์ชันของความเร็ว เราจะได้นะคะสมการความเร็วเมื่อเวลา t ใดๆ ก็คือ vt เท่ากับอนุพันธ์ดับหนึ่งของ f เทียบกับ t นะคะ จะเท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ cos t ลบ 2t บวก3 จากนั้นเราทำการหาฟังก์ชันของระยะทางนะคะด้วยการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันความเร็วเทียบกับตัวแปร t นะคะดังนั้น ฟังก์ชันของระยะทางเมื่อเวลา t ใด ๆ ก็คือ y เท่ากับ ft เท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลัง t ลบ cos t ลบ 2t บวก 3 แล้ว dt ซึ่งค่าของปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ sin t ลบ t ยกกำลัง2บวก 3t บวก c เราทำการหาค่าคงตัวนะคะ ด้วยการพิจารณาเงื่อนไขนะคะ ที่โจทย์ให้มานะคะ ก็คือ ระยะทางเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0เป็น 2 กิโลเมตร เราก็จะได้นะคะ แทน t เท่ากับ0นะคะ แล้วก็แทน y เท่ากับ2นะคะ เราก็จะได้ 2 เท่ากับ e ยกกำลังศูนย์ลบไซน์ศูนย์ลบศูนย์ยกกำลังสองบวกสามคูณศูนย์บวก c นะคะทำให้ได้ค่า c เท่ากับหนึ่งนำ c เท่ากับหนึ่งนะคะ ไปแทนลงในฟังก์ชันระยะทางนะคะ เราก็จะได้สมการของระยะทาง เมื่อเวลา t ใดๆก็คือ y เท่ากับ fg เท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ sin t ลบ t กำลังสองบวก 3t บวก1นะคะแต่โจทย์ถามหาระยะทางเมื่อเวลาผ่านไป 4 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 นาที เราจะได้ระยะทางเป็น y เท่ากับ f ที่ 4 เท่ากับ e ยกกำลัง4 ลบ sin 4ลบ 4 ยกกำลัง2บวก 3คูณ4 บวก1นะคะซึ่งมีค่าประมาณ 51.528กิโลเมตร สรุปนะคะ ในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาบทนิยามของผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดเขต และสมบัติต่างๆ และได้ศึกษาการประยุกต์ใช้สูตรการหาผลิตภัณฑ์กับฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้นะคะ ในตอนถัดไปนะคะ จะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการหาผลิตภัณฑ์